กว่าเดิมแต่ฉันไม่รู้ว่าคิดถึงเธอเท่าไรคิดถึงเธอลมหายใจแมีแค่เธอคนเดียวและฉันขอแค่เธอได้โปรดฟังไว้ของอยู่นี่ฉันไม่เคยที่จะหายไปและฉันขอให้เธอได้รู้เอาไว้ว่าฉันรักเธอจนหมดหัวใจตอนนี้นะสี่เพลงละเมื่อกี้จับไปแล้วเพลงนึง ไปลองไป่รู้นะเราต้องมีมาเดี๋ยวเพลงต่อไปนะพยายามจัดให้นะในเมื่อของไปแล้วนะครับ ตอนแรกของพี่ใหม่มากสักพัก มาสักกึกเลยเหมือนกันวันละตาท้องฟ้าก็จะสีดำแต่สี่ง